สำหรับประโยค pengecekan obat-obatan แปลว่า การตรวจยาเสพติดคำว่า pengecekan เปอเงเจอกัน แปลว่า การตรวจ ในคำนี้ให้สังเกตว่าอักษรซีในภาษาอินโดนีเซียจะออกเสียงเป็นตัว จอจานในภาษาไทย จึงต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่า ตัวอักษรโรมันที่ใช้ในภาษาอินโดนีเซีย ถูกกำหนดขึ้นเพื่อแทนเสียงในภาษาอินโดนีเซีย ไม่ใช่เพื่อแทนเสียงตามภาษาอังกฤษคำว่า obat-obatan ยาเสพติดสำหรับประโยค Kenapa saya tidak melakukan apa-apa แปลว่าทำไม ฉันไม่ได้ทำอะไรคำว่า Kenapa แปลว่าทำไม คำว่า tidak แปลว่า ไม่คำว่า melakukan แปลว่าทำคำว่าอะ a a ปะแปลว่า ไม่มีอะไร